คำศัพท์เกี่ยวกับสมาชิกในครอบครัวบ้างนะคะ เคยเจอกับเหตุการณ์เวลาที่เราสนทนากับชาวต่างชาติไหมแล้วเวลาถ้าเขาถามเราเกี่ยวกับเรื่องครอบครัวหรือญาติของเรา ถ้าเป็นคนใกล้ชิดเราก็พอจะตอบได้ใช่ไหมแต่ถ้าถามมากๆ เข้าบางทีอาจทำให้เราสับสนได้นะคะมึนงงเอ้ยถามอะไรมากมายงงค่ะ วันนี้เราจึงเริ่มจากเรียนรู้คำศัพท์ที่เกี่ยวกับ family or relatives สองคำนี้นะคะแปลว่า ครอบครัวและเครือญาติค่ะ เป็นการปูพื้นฐานกันก่อนนะคะ There are many vocabulary words you should know when you're speaking about family or relatives มีคำศัพท์อยู่หลายคำเลยนะคะ ที่เราจำเป็นต้องรู้ โอเค เริ่มจากคำแรกค่ะ spouse spouse แปลว่าคู่สมรสคำต่อไปค่ะ father father แปลว่าพ่อ ต่อไปค่ะ mother mother แม่ ต่อไป son son แปลว่าลูกผู้ชายนะคะ อีกคำหนึ่งที่ออกเสียงคล้ายกัน sun อันนี้แปลว่าดวงอาทิตย์นะคะไม่ใช่นะคะ ต่อไป daughter daughter แปลว่าลูกสาวค่ะ คำต่อไป twins twins คำนี้แปลว่าฝาแฝด คำต่อไป siblings siblings แปลว่าพี่น้องร่วมสายเลือด หรือร่วมบิดามารดาเดียวกันค่ะ คำต่อไป sister sister แปลว่า พี่สาวหรือน้องสาวจากพ่อแม่เดียวกันนะคะ คำต่อไป brother brother แปลว่า พี่ชายหรือน้องชายจากพ่อแม่เดียวกันค่ะ โอเค You can put the word older or younger in front of sister or brother to be more specific เรายังสามารถใส่คำว่า older หรือ younger เพื่อแสดงให้เห็นรายละเอียด ชัดเจนมากยิ่งขึ้นนะคะ เช่น older brother แปลว่าพี่ชายที่มีอายุมากกว่า หรือ older sister แปลว่าพี่สาวนะคะ younger brother และ younger sister ได้ด้วยค่ะ ซึ่งแปลว่าน้องชายและน้องสาวค่ะ ต่อกันเลยค่ะกับคำศัพท์นะคะ husband husband แปลว่าสามี wife wife แปลว่าภรรยาคำต่อไป grandfather grandfather แปลว่า ปู่ หรือตาคำต่อไปค่ะ grandmother grandmother แปลว่า ย่าหรือยาย very good ต่อไปค่ะ great grandfather great grandfather อันนี้แปลว่าปู่ทวดหรือตาทวดค่ะคำต่อไปค่ะ great grandmother great grandmother แปลว่าย่าทวดหรือยายทวดค่ะคำต่อไป grandson grandson แปลว่า หลานชายของปู่หรือย่านะคะคำต่อไป granddaughter granddaughter แปลว่า หลานสาวของปู่หรือย่าค่ะ และคำสุดท้าย great grandchild great grandchild แปลว่าหลานทวดค่ะ Another interesting point is about a step family or blended family, which is a family where one parent has children that are not related to the other parent. And they are grouped Words have the word step put in front of all these words มีอีกประเด็นที่น่าสนใจเกี่ยวกับ step family หรือ blended family ค่ะ ซึ่งอาจารย์เกริ่นไปก่อนหน้านี้แล้ว หมายถึงครอบครัวผสม พ่อแม่มีลูกที่ไม่เกี่ยวข้องกันทางสายเลือด ซึ่งมีคำศัพท์ที่น่าสนใจดังนี้ค่ะ stepfather stepfather แปลว่าพ่อเลี้ยง คำต่อไป stepmother stepmother แปลว่าแม่เลี้ยง ต่อไป step brother step brother แปลว่าพี่ชายหรือน้องชายเลี้ยง และคำสุดท้าย step sister step sister แปลว่าพี่สาวหรือน้องสาวเลี้ยงค่ะ ข้อสังเกตนะคะ จะมีคำว่า step อยู่ข้างหน้าทั้งหมดเลย ทีนี้เรามาเพิ่มเติมความรู้เกี่ยวกับ idioms หรือสำนวนเกี่ยวกับครอบครัวกับอาจารย์มิวได้เลยค่ะ จากที่เราเรียนรู้คำศัพท์ที่เกี่ยวกับ Family ไปแล้วนะคะ ทีนี้เราจะมาเรียนรู้เกี่ยวกับอีเดียมที่น่าสนใจที่เราจะใช้พูดเกี่ยวกับครอบครัวกันสักหน่อยนะคะคำแรกเนี่ยก็คือคำว่า the black sheep ซึ่งหมายความว่าแกะดำนั่นเองค่ะ ทีนี้เนี่ยมาดูที่มากันสักหน่อย แกะส่วนมากจะมีขนสีขาวหรือว่าสีเหลือง แกะฝูงหนึ่งเนี่ยบางทีจะมีแกะดำหลงอยู่ตัวหนึ่งและแกะสีดำเนี่ยมีราคาด้วยกว่าแกะสีขาวใช่ไหมคะ และเมื่อนำแกะสีดำมาเปรียบเทียบกับคน จึงหมายถึงคนที่ด้อยกว่าคนอื่นๆ ในกลุ่มเดียวกัน การที่เราเนี่ยเปรียบเทียบแกะดำกับคนไม่ดำก็อาจจะเป็นเพราะว่าคำว่า black เมื่อเป็นคำคุณศัพท์หมายถึงที่เลวร้าย ดังนั้นสำนวน the black sheep จึงมักจะใช้ในวลี the black sheep of the family หมายถึงคนในครอบครัวที่ทำตัวแปลกแยกกับสมาชิกคนอื่นๆ อย่างเช่น my brother is a lawyer and my sister is a doctor. They say I'm the black sheep of the family because I decided to be an actor. และอีเดียมคำที่สองนะคะ ก็คือคำว่า chalk and chase ผงหินปูนสีขาวละเอียดนำมาอัดเป็นแท่งเพื่อใช้เขียนกระดานดำนั้นนะคะ ภาษาอังกฤษก็คือคำว่า chalk นั่นเองสส่วนครีมนมที่ผ่านกระบวนการหมักก็คือเนยแข็งหรือว่า cheese ซึ่งก็มีทั้ง sweet cheese cheddar cheese ครีมชีสฝรั่งเนี่ยเขาเอาคำสองคำข้างบนมาประกอบเป็นวลี be like shock and cheese เป็นเหมือนช็อกและชีสให้ความหมายว่าต่างกันอย่างสิ้นเชิง อย่างเช่นสามีภรรยาคู่หนึ่ง ชีวิตมีความสุขมากประสบความสำเร็จทุกอย่างนะคะ ใครมักจะคิดว่าสองสามีภรรยานี้เนี่ย มีอะไรที่เหมือนกันถึงจะอยู่ด้วยกันได้อย่างยืดยาวราบรื่น ขอบอกเลยค่ะว่า no ไม่ใช่อย่างนั้นเลย อย่างเช่น Katie and her husband are like shocked and chest e เคที่และสามีของเธอเป็นเหมือนช็อกกับเชสซึ่งแตกต่างกันอย่างสิ้นเชิงเลยค่ะ